สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิโชโมชิอีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะมารีวิวไม้นะคะโบย่า BYM1 กันค่ะเนื่องจากวันนี้โมไม่ได้พามากินนะคะโมจะพามารีวิวไม้ตอนนี้นะคะโมกำลังหาไม้ที่เกี่ยวกับทำให้แบบเสียง ASMR มันดูแบบน่าฟังมากขึ้นนะคะ ก็เลยไปดูรีวิวมาเยอะมาก ๆ นะคะเขาบอกว่าไม้ที่ถูกและดีมีอยู่จริงค่ะโมก็เลยไปจัดมากับไม้ตัวนี้ว้าว ใหม่ตัวนี้นะคะโบย่าตัวนี้เลยนะคะ B1 อันนี้นะคะ เขาบอกว่าไม้ตัวนี้นะคะ ราคาแค่ 300 บาทนะคะสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่เหมาะมาก ๆ เดี๋ยวโม จะพาไปดูกันว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็จะรีวิวเสียงให้ดูด้วย ส่วนใหญ่โมจะเอาไปทำคลิปกินโมก็จะลองกินน้ำกินขนมให้ดูนะคะ แล้วก็อาจจะมีพูดใส่กล้องให้ดูสำหรับคนที่อยากจะเอาไปแบบเป็นไมค์สำหรับรีวิว ของต่าง ๆ ที่ดูแบบว่าไม่ต้องใช้งบเยอะนะคะ ไปดูกันเลย เรามาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะ เปิดมานะคะก็จะมีนี่ค่ะซองซองหนังแบบนี้นะคะ มีอยู่ให้ในกล่องนะคะแล้วก็ เป็นใบวารันตีการ์ดนะคะ นี่ค่ะ ใบวารันตีการ์ดนะคะนี่แล้วก็เออต่างๆของเขานะคะ เรามาดูของข้างในนี้กันดีกว่า หู้นี่มันจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้ แล้วก็มีไม้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเป็นไม้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะ เป็นไม้ที่สำหรับไว้พูดนะคะ แล้วก็นี่ตัวนี้เป็นสายยาวมากๆมากๆนะทุกคนพันมาอย่างสวยงามนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่ฐานนั่นเองนะคะ ที่ใส่ฐานก็จะมีให้เลือกนี่ค่ะ จะมีแบบกล้องหรือว่าใช้กับสมาร์ทโฟนนะคะ แล้วก็เปิดมาตรงนี้ฟรึมเปิดฉากนี่ใส่ฐาน เป็นฐานแบบลิเทียมนะคะ ลิเทียม ก็คือฐานที่เป็นแบบแบนๆกลมๆ แล้วก็ก็จะเป็นตัวสายอีกแล้วที่จะมาเชื่อมกับไม้ตัวนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกนี่ อะไรให้ดูเนื้อหาต่างๆ มูก็ไม่ค่อยสนใจนะคะ เขาบอกว่าวิธีเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะคะ ก็ให้ไปเช็คตรงนี้ได้เลย ตามเลขตรงนี้นะคะ แต่ว่ามูก็ไม่ได้เช็คนะ ก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่า แล้วก็เขามีนี่มาให้ด้วย ที่ครอบนะคะ ที่ครอบไม้สำหรับกันเสียงเข้าไปนะคะ แต่จะลองแกะอันนี้ให้ดูนะคะว่า มีอะไรบ้าง นี่ค่ะ มีสายแจ็คต่อพวกลำโพงด้วยอ่ะ นี่สายแจ็คสำหรับต่อลำโพงนะคะแล้วก็มีไม้ด้วย เสียบ อีเตัวเจ้าจิ๋วๆเนี่ยนะคะเอาไว้ครอบไม้สำหรับกันเสียง แล้วก็ใน่องนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูกัน มีที่หนีบให้ด้วย นี่ แล้วก็แถมทานมาด้วยดีใจจังเลยเดี๋ยวจะมาลองกันนะคะ โอเคค่ะ เดี๋ยวโมจะไปขออนุญาตไปประกอบอันนี้ก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่า เสียงมันเป็นแบบไหนนะคะ ตอนนี้โมใช้ไมค์ที่ติดมากับกล้องฟูจินะคะ โมไม่ได้ใช้ไมค์อย่างอื่นหรือว่าไมค์ช่วยไมค์อะไรทั้งนั้นนะคะ อันนี้เป็นกล้องเป็นไมค์จากกล้องเลยนะคะ เดี๋ยวต้องใช้ไมค์จากตัวโบย่ามีไวมวันกันค่ะ ว่าเสียงจะเป็นยังไงโมก็ได้ประกอบเจ้าไมค์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโมก็กำลังจะอัดเข้าโทรศัพท์นี้ค่ะ ค่ะ ทุกคนโมก็กำลังใช้เสียงไมอยู่นะคะในช่วงช่วงนี้นะคะ โมกำลังใช้ไมตัวโบย่าอยู่นะคะ แล้วก็ต่อไปโมจะลองแบบกินขนมกินอะไรให้ดูนะคะ ว่าถ้าคนที่จะเอาไปทำ ASMR เนี่ย มันจะช่วยได้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวโมจะอาจจะมีการบูสเสียงขึ้นมานิดนึงนะคะ เพื่อให้มันได้ยินชัดนิดนึงนะคะ โอเคโมจะเริ่มจากการลองกินน้ำก่อนนะคะ ดังหรือเปล่า ลองแบบสดบ้างดีกว่า ต่อไปก็เป็นเสียงกินขนมกรอบๆแล้วกันนะ องกินก่อน อ้หิวน้ำ เลย ต่อไปก็ลองเป็นเสียงขยำถุงดูแล้วกัน ได้ปะแล้วก็เดี๋ยวจะโมจะลองพูดแบบเหมือนแบบเราไลฟ์ธรรมดาหรือว่าลองพูดหน้ากล้องเหมือนยูทูบเบอร์ทั่วไปดูนะคะ ที่เขาจะใช้อาจจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่ารีวิวของว่ามันจะเป็นอะไรอันนี้โมก็ลดเสียงลงแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือโมกำลังใช้ไมโบย่าอยู่นะคะ ส่วนทางต้นคลิปนะคะโมก็ไม่ได้ใช้ไมตัวโบย่า B1 เลยนะคะ อันนี้ทุกคนว่าเสียงเป็นแบบไหนบ้างชัดไหมหรือว่ามีอะไรแทรกไหมถ้าไม่มีถือว่าคุ้มมากในราคา 300 บาท แล้วก็สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์นะคะ ยังไม่ต้องซื้อไม้แพงๆก็ได้ ใช้ไม้ตัวนี้ก็ได้นะคะนี่ อันนี้โมก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะ แถมเขามีทุกอย่างให้ครบมากๆ มาก ๆจริงๆอะ่ะคือแบบคุ้มมากๆจริงๆ นี่ อันนี้โมก็ประกอบเอาเสียบหงเสียบหัวเรียบร้อยนะคะ สายที่ได้มาก็ยาวมากๆนะะเหมาะกับการที่แบบเราจะแบบตั้งกล้องไว้ไกลๆแล้วก็เสียบอกอันนี้นะคะ เสียบอันนี้ไว้ที่เสื้อได้เลยนะคะ มันดีมากจริงๆ โอเคค่ะ วันนี้นะคะโมก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้โมด้วยนะคะ รอบหน้าอยากให้โมมาทำคลิปรีวิวอะไรบ้าง หรือว่าอยากให้โมพาไปกินอะไร ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกในด้านล่างนะคะ บ๊ายบาย